มีผัดชะอมอร่อยมากตามมาดูกันเลยครับ โอ้ยสวยงามครับท่านผู้ชม แล้วก็เรียบร้อยนะครับเตรียมลงจานได้เลยนะครับ ก็ได้หนึ่งจานสำหรับหนึ่งท่าน รสชาติเหมือน กระเฉดกับผัดปักกระเฉดอร่อยมากครับผมลองทำกันดูครับ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับผัดหมี่ชะอมครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ